แผนที่บอริซี่บอริซี่คุณฮะเอาเจอได้ปะต้องผมเหรอที่ไหนอะเอาสมองขึ้นเอาสมองขึ้นเอาสมองขึ้น ใช่โอ้โหเกือดถึงแล้แน่เลยเรือจมเออไม่นะไอ้เยี้ยขาเข็นไม่ไม่อันนั้นมันต้องเป็นเคกนโลดี ได้รอวะตอนนี้คือฉันออกไปไม่ได้ ฉันตายไอ้เหี้ยคาเคนไม่เป็นไร ฉันมา่างฉันว่าฉันมาร์กจุดไว้อยู่มันน่าจะขึ้นบอกสิไอเวนเอ้ยเช่น ่ยอยู่ยังอยู่ ยังอยู่ยังอยู่เรือกปเป็นเรือแฟรี่คาเคนเราต้องไล่จะกอ่มันจะไปอ่ะ งั้นเลือดหนึ่งเลือดเราอ่ะ